วัสดีค่ะ จากบทเรียนที่ผ่านมาในเรื่องของตัวพฤติกรรมบริโภคนะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมในบทเรียนนี้นะคะ ก็คือเรื่องของการแบ่งส่วนการตลาด ถามว่าในส่วนของการแบ่งส่วนของการตลาดมีความสำคัญยังไงนะคะ อันนี้จะทำให้เรารู้ถึงการเลือกตลาดให้เป็นไปตามตลาดที่เราต้องการตรงกับความต้องการของธุรกิจเราโดยมีหลักการนะคะ ที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าในความเป็นจริงแล้ว การแบ่งส่วนการตลาดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้าง มันจะต้องใช้หลักการหลักเกณฑ์นะคะหรือปัจจัยอะไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นที่อยากจะให้ผู้เรียนทำความเข้าใจ เพราะว่าการที่เราเข้าใจส่วน แบ่งการตลาดในความหมายของมันนะคะ มันก็จะทำให้เราเห็นว่าลูกค้าเนี่ยมีกลุ่มย่อยลักษณะเป็นยังไงจะได้เข้าใจถึงจิตใจหรือความต้องการของลูกค้านะคะ ลูกค้ามีพฤติกรรมผู้บริโภคยังไงในการที่อยากจะได้สินค้าที่มีลักษณะ ความคล้ายคลึงกัน ความแตกต่าง กันนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ถ้ามองในภาพของประโยชน์ของความเข้าใจในส่วนแบ่งการตลาด ก็จะทำให้เข้าใจถึงประโยชน์ ที่จะเห็นโอกาสที่จะทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงค่ะแล้วก็จะเห็นทิศทางของสินค้าหรือบริการที่เราจะมาใช้ในการให้บริการนะคะว่ารูปแบบความต้องการที่ตรงๆหรือบริการที่เราจะจัดสรรมาให้กับลูกค้านะคะในพื้นที่หรือบริเวณที่เราอยากจะตั้งธุร กิจมีความต้องการอย่างไร อย่างเช่นเราบอกว่าเราอ่ะจะเปิดบริการนวดเบิร์นความร้อน แต่ถามว่าธุรกิจที่เราตั้งอยู่ตั้งอยู่บนเขา ถามว่ามันตรงกับทิศทางที่เราอยากจะวางสินค้าตรงนั้นไหมนะคะลูกค้าเราเป็นลูกค้าหรืออากาศตรงนั้นเป็นอากาศเย็น แต่จริงๆ แล้ว การนวดหรือการผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมันจะเหมาะกับการตั้งธุรกิจที่อยู่บริเวณดินทะเล ประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะคะ ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรทางด้านการตลาด ให้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการ เซอร์วิสราคา ช่องทางการส่งเสริมว่าลูกค้าของเราเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เราจะส่งเสริม การตลาดให้เขารู้จากผลิตภัณฑ์เรายังไง อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวประโยชน์ของการแบ่งส่วนของการตลาด อีกอย่างที่อาจารย์อยากให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะทำความเข้าใจก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยนะคะ ที่เราจะมาช่วยในเรื่องของการประเมินความน่าสนใจในการแบ่งส่วนการตลาด ที่จะต้องความความเข้าใจก็คือ จะเป็นเรื่องหนึ่งขนาดตลาดของเราเนี่ยขนาดตลาดของเรามีขนาดเล็กบานกลางหรือใหญ่ มีอัตรา การเจริญเติบโตตอนนี้ทิศทางเป็นยังไงเป็นไลฟ์ ไลฟ์โปรดักต์ไลฟ์ไซเคิลยังไง เพิ่งเริ่มหรือเริ่มมาแล้วหรือคงตัวหรือว่าอยู่ช่วงถดถอย ถ้าถามว่าอาจารย์มองตอนนี้สปาก็อยู่ในช่วงที่คงที่นะคะ แล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงถดถอยในบางพื้นที่ เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเมื่อเราวิเคราะห์ด้วยคู่แข่งด้วยเครื่องมือทางการวิเคราะห์ทางการตลาดแล้ว เราก็จะพบว่ามันก็ทำให้ธุรกิจอาจจะอยู่ในช่วงที่ ถามว่าน่าสนใจไหม อันนี้ก็องค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ว่าเราจะตั้งตรงไหน การเจริญเติบโตตรงนั้นก็อาจจะเพิ่งเริ่มก็จะถือว่าเราเปิดธุรกิจเราได้นะคะเรื่องของความเสี่ยง ความเสี่ยงตอนนี้ถ้าเราเปิดแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทิศทางความเสี่ยงมีมากน้อยขนาดไหน กับธุรกิจที่เราตัดสินใจจะลงทุนนะคะ แล้วก็จำนวนผู้แข่งขันในพื้นที่ หรือบริเวณที่เราอยากจะไปจัดตั้งธุรกิจมีมากน้อยขนาดไหนนะคะ จำนวนผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ เพราะเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะรู้เลยค่ะว่า ปัจจัยตรงนี้มันจะส่งผลว่าผลตอบแทนเราจะได้อย่างที่เราวางแผนไว้ไหมนะคะ แล้วก็ทิศทางของตลาดมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ ที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะเราจะมีมีหลักเกณฑ์ที่จะมาช่วยหรือเทคนิคนะคะ ในเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดที่อยากจะให้ผู้เรียนทำความเข้าใจด้วยกัน 4 หลักเกณฑ์ด้วยกันนะคะ ซึ่งตรงนี้หากเราใช้หลักทฤษฎีเข้ามาช่วยนะคะ ผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของการแบ่งในหลักเกณฑ์ที่ 1 ก็เรื่องของการแบ่งตามหลักภูมิศาสตร์เป็นไงคะก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องดูว่าธุรกิจที่เราอยากจะไปจับตั้งมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรอย่างเช่น อาจจะแบ่งตามลักษณะของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ถ้าเรามองถึงภาคเหนือ ภาคเหนือมีภูมิศาสตร์ ก็คือเป็นลักษณะของภูเขา มีลักษณะของดอย หรือมีบรรยากาศอากาศที่มีลักษณะของอากาศเย็นนะคะะกลุ่มลักษณะธุรกิจอาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องดูว่า กลุ่มลูกค้าที่เดินทางไปเที่ยว หรือกลุ่มลักษณะของการให้บริการตรงนี้ค่ะจะมีลักษณะแบบไหน แต่ถ้าเป็นภาคใต้เป็นลักษณะของลูกค้าที่เป็นต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวอาจจะชอบเรื่องของการอาบแดดนะคะ เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ก็จะมีความแตกต่างไปตามพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้นะคะลำดับที่2ก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งตามลักษณะประชากร อันนี้ก็ดูตัวคนหรือจำนวนของผู้บริโภคว่ามีคุณสมบัติ อย่างไรบ้างตามเกณฑ์อย่างเช่นอายุ ลักษณะของอายุก็จะเป็นตัวแบ่งถึงพฤติกรรมนะคะ อายุที่จะเป็นช่วงวัยรุ่น ถามว่ารูปแบบธุรกิจการสปามาใช้บริการไหมอันนี้ อาจารย์ยังมองว่ายังไม่มีความสามารถเพียงพอนะคะ แต่คนที่จะมาใช้ในกลุ่มของ ธุรกิจตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งจะมีอายุประมาณช่วง 25 ถึงประมาณ 45 อันนี้ก็จะมีกำลังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะ หรือประเด็นถัดมาก็เรื่องของเพศนะคะ ผู้ชายกับผู้หญิงการที่จะรักสวยรักงามหรือการหาวิธีการผ่อนคลายก็แตกต่างกัน ไปเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้ตรงนี้ อาจารย์มองว่าผู้หญิงน่าจะใช้มากกว่าเพศชายนะคะ วงจรชีวิตของครอบครัวถือเป็นลักษณะ ของประชากรตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าวงจรชีวิตของครอบครัวหากครอบครัวอยู่ในเมืองกับครอบครัวต่างจังหวัด ภูมิลำเนาแตกต่างกันพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็ต่างกันนะคะ การผ่อนคลายของครอบครัว อย่างเช่นครอบครัวมีกิจกรรมยามว่าง ถ้าคนต่างจังหวัดก็อาจจะไปเที่ยวภูเขาลำเนาก็ผ่อนคลายหรือไปวิ่งออกกำลังกายในพื้นที่ที่อากาศดี แต่ถ้าคนในเมืองพฤติกรรมของการใช้วิธีการผ่อนคลายก็อาจจะเข้าสปา หรืออาจจะใช้วิธีการ ไปเข้าฟิตเนส รูปแบบของรายได้ ตามลักษณะของประชากรรูปแบบหนึ่งก็คือตัวรายได้ หรือการศึกษา รายได้ก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของช่วงอายุ เรื่องของเพศ แล้วก็ประเด็นของการศึกษา การศึกษาก็จะทำให้เกิดมีรายได้ เพราะฉะนั้นในลักษณะของผู้บริโภคหรือหลักเกณฑ์การแบ่งการตลาดตามประชากรศาสตร์ก็จะเป็นลักษณะของมิติที่ต้องมารวมรวมกัน แล้วดูว่าในช่วงวัย พฤติกรรมในเรื่องของอายุนะคะ อันนี้จะมีความแตกต่างกัน ตัวที่ 3 ในหลักเกณฑ์ของการแบ่งการตลาด ก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งตามหลักจิตวิทยา ถามว่ามีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะคะหลักเกณฑ์ที่ 1 ก็จะเป็นเรื่องของชนชั้นทาง สังคมถามว่ามีไว้เพื่ออะไร ชนชั้นทางสังคมก็คือการยอมรับของสังคม บางคนคนบางประเภท อยากให้คนยอมรับ อยากเข้าสู่สังคมชั้นสูงหรือเรียกว่าไฮโซก็คนประเภทนี้จะเข้ามาใช้บริการนะคะ ในเรื่องของสปาเข้าแล้วดูเหมือนเป็นคนมีรายได้เยอะแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มีรายได้เพียงพอ แต่อันนี้คือแบ่งตามชนชั้นสังคมที่เข้ามานะคะ อันที่2ก็คือท่านิยมและรูปแบบของการดำรงชีวิตนะคะ อาจจะเกิดเรื่องของผู้ที่ชอบเข้าสังคม ผู้ที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆนะคะ ผู้ที่ต้องการการยอมรับนะคะเข้าไปในสังคมแล้วเกิดการยอมรับว่าเข้ามาใช้บริการการผ่อนคลายรูปในรูปแบบของสปา หรือรูปแบบของแพทย์แผนไทยนะคะในการช่วยกันผ่อนคลายตรงนี้ดูดี มีชาติตระกูลนะคะ แล้วก็ อาจจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มที่ต้องการความเป็นตัวของตัวเองนะคะ ซึ่งตรงส่วนนี้ก็เป็นรูปแบบของการตลาดที่เกิดขึ้นตามหลักจิตวิทยาที่อยู่ในส่วนของค่านิยมถัดมานะคะ ก็จะเป็นการแบ่งตามบุคลิกภาพ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มคนที่อยากจะให้มีลักษณะบุคลิกภาพ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองว่าถ้าหากเราเข้าไปใช้บริการสปาที่ พรีเมียมก็จะทำให้เราดูเป็นคนมีบุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์ที่ดีนะคะ อ่า อันนี้ก็เป็นประเด็นของการแบ่งส่วนการตลาดในลักษณะของหลักจิตวิทยานะคะ ประเด็นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์ของการแบ่งส่วนการตลาดตรงส่วนนี้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งตามพฤติกรรม ถามว่าแบ่งยังไงนะคะ ประเด็นที่ 1 ก็จะเป็นลักษณะโอกาสในการซื้อ ประเด็นในถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์นะคะ ถามว่าแสวงหาผลประโยชน์ยังไงก็คือจะเป็นลักษณะของการที่จะหาจุดของการผ่อนคลายหรือต้องการพักผ่อนก็จะต้องดูว่าสปาสามารถตอบ โจทย์ตรงนี้กับตัวผู้บริโภคได้ไหมอันที่ 3 อาจจะเป็นลักษณะของสถานะของผู้ใช้นะคะ ผู้ใช้ในที่นี้หมายถึงว่าสถานะคือต้องการการที่อยากจะเข้าไปใช้บริการและส่งเสริมตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าหากก่อนที่เราจะจัดตั้งธุรกิจนะคะ อาจารย์อยากให้ผู้เรียนทำความเข้าใจและลองพิจารณาว่าเกณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ เป็นเรื่องของหลักจิตวิทยา เป็นเรื่องของการแบ่งตามพฤติกรรมของตัวคน สามารถที่จะมาตัวที่จะช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคจริง ๆ แล้วต้องการตรงกับสิ่งที่เราวางแผน หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เรามีในธุรกิจของเรามากน้อยขนาดไหนก่อน ตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจ สวัสดีค่ะ